ถ้าเราจะสร้างแบรนด์และขายสินค้าของเราผ่านเข้าไปโลกดิจิตอลนะครับ เราต้องคิดอะไรบ้างนะครับ ซึ่งอันเนี้ยผมสรุปมาจากบทวิเคราะห์ จากคารไซออนเมื่อปี 2 ปีที่แล้วนะครับว่า เออเดี๋ยวนี้มุมของคณะกรรมการเลือก Advertising ที่ดีในโลกเนี่ยเขาก็มีมุมด้วยกันประมาณ 8 angle นี้นะครับ เราก็เลยสรุปมาเป็นเป็นแบบย่อยให้ทุกท่านย่อยได้ง่ายๆนะครับ ซึ่งอยากให้ดูตัวสีแดงเป็นหลัก นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปดูนะครับข้อ1นนะฮะ a good storytelling drives brand and selling ก็หมายถึงว่าไอการมี good story เนี่ยเวลาเราสื่อสารเข้าไปในดิจิตอลเนี่ยท่านต้องมี good storytelling แน่นอน แต่ต้องได้ทั้งคู่คือทั้งแบรนด์แล้วก็ทั้งเรื่องของยอดขายนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของอข้อ2นะครับ Be strong in a big idea but multi execution นะครับ ก็คือเรื่องของการที่เเวลาเราสื่อสาร สมมุติเราทำสื่อ advertising ในดิจิตอลซึ่งมันมีสื่อจำนวนมาก ต้องสื่อไป 20 สื่อ นะครับ ใน 20 สื่อนั้นมันอาจจะมีคอนเทนต์บางอย่างไม่เหมือนกัน แต่ต้องมีคอนเทนต์ที่เหมือนกัน เขาเรียกมันบิ๊กไอเดียนะครับ เช่นแบรนด์นี้ เมื่อกี้ที่ผมบอกตู้เย็น ต้องสื่อว่ามันเย็นนะ มันต้องสื่อเลยว่าเย็นเย็นเย็นเย็นแต่เย็นในแบบไหนบ้างนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะต้องมีเขาเรียกว่า strong big idea นะครับอันที่ 3 create social engagement เวลาเราทำในโลกดิจิตอลเราปฏิเสธการเล่นกับโซเชียลไม่ได้นะครับตัววัดผลอย่างหนึ่งคือเราต้องทำให้โซเชียลหรือสังคมเนี่ย engage หรือร่วมกับเรานะฮะอันที่4นะครับ creating viral wristband ก็คือหมายถึงว่า เราต้อง create ไวรัลที่มาพร้อมแบรนด์ หลายครั้งเราจะเห็นไวรัลดูตลกสนุกและยังไงนะครับแต่บางครั้งมันทำลายแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วก็มีนะครับต้องระวังมากนะครับ เรื่องนี้ ข้อที่5นะครับ the more expectation นะครับ from campaign in solving the brand and social problem คือบางครั้งเนี่ยในการสร้างแคมเปญเนี่ย จะต้องมีการทำให้เกิดการแก้ปัญหาของสังคมด้วยนะครับ อันที่ 6 snowballing นี่สำคัญมาก เคยไหมฮะว่าเราทำคอนเทนต์ใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียแล้วจ่ายเงินบางครั้งจ่ายน้อยกว่า แต่ได้ผลมากกว่า เพราะมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า snowballing นะครับ คือก้อนหิมะมันโต มันถูกคนเห็นเยอะและคอมเมนต์และแชร์ออกไป จนทำให้เพื่อนของเพื่อนของเพื่อน เห็นเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็ทำให้เกิดภาวะ snowballing นะครับ อันที่ 7 นะครับก็คือ looking for the fresh idea เขาบอกว่าในโลกนวัตกรรมใหม่ คุณต้องมีไอเดียสดใหม่เสมอ ข้อที่8นะครับแคมเปญที่ออกไปเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าวันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางด้าน innovation digital มาเกี่ยว เช่น มีการเขียนแอปเกมเพิ่มขึ้นมา มีการเชื่อมต่อระหว่างโซเชียลมีเดียกับเว็บไซต์กับแอปพลิเคชัน และไปยังคอมมูนิตี้ต่างๆอีกนะฮะนั่นคือสิ่งที่พูดถึง innovation นะครับ ดิจิตอลแบรนดิ้งผมสรุปมาอย่างนี้ฮะว่า ไอ้ไม่ดีดูยังไง ไอ้ดีดูยังไงนะครับไอ้ไม่ดีก็คือหน้าบึง้ง ไอ้ดีคือหน้ายิ้มนะฮะตัวไม่ดีเนี่ยแน่นอนนะครับคือมันจะออฟแบรนด์ออฟแบรนด์หมายถึงว่า เวลาเราสื่อดิจิตอลไปอ่ะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานพวกแบรนด์วิชั่นมิชชั่นหรือแวลูของเราเพราะเราไม่มีตัวตนเราไม่เข้าใจตัวตนเรานะฮะแต่ถ้ามันอยู่บนพื้นฐานออนแบรนด์จะเรียกว่าเนี่ยคือแบรนด์ที่ดีคือการสื่อสารแบรนด์ในดิจิตอลเนี่ยดี มันเสื่อมไปแล้วมันเป็นลักษณะดิจิตอลดิจิตอลที่ดีก็คือ customer centric นะครับสื่อแล้วคิดถึงผู้อ่านผู้รับสื่อรับสื่อว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับไม่ใช่แบบภาพ Product เต็มไปหมดเลยนะครับเขาแค่เห็นปุ๊บเขาก็ปัดทิ้งเลยนะฮะมันต้องมีเอสเตติกด้วยนะครับนี่สำคัญมากนะครับบางท่านแบบบอกสินค้าฉันเนี่ยไม่อยากให้ดูหรูเกินไปไม่จริงนะครับคนจะรวยจะจนก็ชอบ ผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเอางี้ดีกว่านะครับ เพราะนั้นเอสเตติกเป็นเรื่องสำคัญนะครับมัลติเอ็กซิคิวชันนะครับต้องต้องมีการ execute ในแองเกิลที่หลากหลาย เช่นบางอันอาจจะเล่นผ่านโซเชียลมีเดียบางอันเหมาะกับไลน์นะครับ บางอันเหมาะกับบนเว็บบางอันเหมาะกับการไปทำแบบ Google Ad นะฮะเป็นต้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสุดนะครับดิจิตอลที่ดีต้องคอนเทนต์นะครับ ดึงมาเป็นสตอรี่ที่สำคัญให้ได้ หรือจะต้องมีการเล่าเป็นสตอรี่นะครับ หรือในมุมตรงนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านมันคือคอนเทนต์อิสกินนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีก BU หนึ่งของบริษัทบารามิซี่นะครับ ซึ่งเราดูเรื่องของเทคสตาร์ทอัพที่เราทำมา 2 ปีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตกแต่งนะครับ ก็คือวัสดุ .com นะฮะ ในตรงนี้เองเนี่ยคอนเทนต์ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะการรีวิวที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับ การใช้ไม้ไม้เทียมนะฮะ แล้วก็พูดถึงอะไรฮะ แทนที่จะพูดแต่ไม้ไม้แต่พูดถึงว่าไอ้ไม้แบบนี้นะครับ มันเอาไปใช้ปรับปรุงอาคารแล้วมันสวยยังไง นะฮะอันนี้ก็พาดหัว เห็นไหมฮะพลิกโฉมหอพักโทษครับคนงานเก่าสู่อพาร์ตเมนต์หลังใหม่ ที่เรียบเท่และมีสไตล์นะครับก็นั่นก็คือหมายถึงว่าไอ้เจ้าตัวที่เป็น วัสดุอันนี้มันไปใช้แล้วมันเกิด value อะไรเกิด benefit อะไรนะครับแทนจะรีวิวแค่ product อย่างนี้เขาเรียกว่ารีวิวลักษณะ customer centric คำนึงถึงการใช้งานของมันนะฮะมาดูกันนะฮะว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเข้าถึงคนไปดูเท่านี้นะฮะสามแสนสองพันคนนะฮะไม่ใช่น้อยนะฮะแสดงว่ามีคนวิวอันเนี้ยผ่านผ่านตา 3 0 0แสนกว่าคนนะฮะมีคนแชร์ไปเป็นพันเลยนะครับ แล้วก็คนไลค์บนร่วม3,000สูงมากจริงนะครับและดูนะครับยอดเงินที่ใช้เนี่ยต้นทุนที่ใช้ไปในการบูสต์คอนเทนต์เนี่ยแค่ 65 บาท นั่นเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่า 1. คอนเทนต์ดีนะครับเป็นที่ต้องการ 2. วิธีการเล่าเรื่องการพาดหัวเกี่ยวหมด 3. เรามี follower อยู่จริง ๆ ที่ชอบดูเรื่องราวของการตกแต่งสมัยใหม่ นะครับนี่คือสิ่งที่เนี่ยเราก็ไปเช็คได้เมื่อเราเป็นแอดมินเพจของ Facebook นั้นแล้วแล้วเราอย่าเปิดเพจ Facebook เยอะเลยครับ เอาน้อยๆทำน้อยๆ แต่ทำให้มันมีพลังนะฮะแล้วไปดูว่ามันเข้าถึงไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ และทาร์เก็ตของเราเนี่ยเป็นใครมากกว่ากันนะครับพวกพวกนี้มันมีระบบที่ง่ายๆที่เราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยตัวเอง เรามาดูอีกหนังโฆษณาชิ้นหนึ่งที่เรียกว่ามันได้รับชชิ้นนี้เนี่ยได้รับรางวัลในแง่ที่ว่า Big Idea ดีมากนะครับบิ๊กไอเดียคือสิ่งที่มันเสือออกไปแล้วทำให้แบรนด์เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับแล้วทำให้คนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดยที่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับลองไปดูกัน I've had my ups and downs my fair share of bumpy roads and heavy winds that's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Who can say? ดูจบแล้วตอนที่1ลองมาดูตอนที่2 กันต่อสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นกันฮัลโหล I'm Roland Sanson, technician at Volvo Trucks. I have been working with the ground clearance of the new Volvo FMX. I'm very proud to say it's fantastic. We have a stiff plate protecting all vital parts and we have positioned spring members and air bellows higher up. This means 300 mm ground clearance, just a little bit more than my head. If you want more information, please go to volvotracks.com. Thank you. Uh-huh. จะเห็นว่าไอ้ทั้งสองอันเมื่อกี้เป็นแบรนด์เดียวกันคือ Volvo Truck นะครับ เขาต้องการสื่อบิ๊กไอเดียว่าช่วงล่างมันยอดเยี่ยมมาก แม้กระทั่งมันถอยหลัง หรือมันเคลื่อนมาแล้วหัวคนอยู่ที่พื้นนะฮะจะสังเกตว่าคอนเทนต์เนี่ยคนละเรื่องเพราะมันมี9อพิโซด9อพิโซดแต่เป็นบิ๊กไอเดียเดียวทั้งหมดเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะมี6อพิโซดที่ไม่โดนเลยเอนเกจโซเชียลไม่ได้ แต่ถ้ามีแค่ 3 อันที่มันโดน มันกลายเป็นประสบความสำเร็จทั้งยอดขายทั้งแบรนดที่ทันที